สวัสดีค่ะ พี่เมย์เม ที่นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF062 พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักตัวลายเหรียญตัวนี้ค่ะ จะบอกเทคนิคให้วิธีที่ถักแล้วไม่ให้ลายเหรียญมันบิด มาดูนะ วิธีถักนะคะ ตรงนี้เริ่มด้วยโซ่เจ็ด พอเราถักโซ่เจ็ดเสร็จแล้วนะคะ เอามือจับตรงโซ่เจ็ดไว้ แล้วถักโซ่ห้า เอาหัวเข็มแทงลงมาตรงโซ่ที่หนึ่งค่ะ แทงดันข้างบน นะ แล้วดึงผ่าน อันนี้เป็นการเชื่อมต่อ ต่อไปค่ะ แทงด้านบน ห่วงที่หนึ่ง ห่วงที่สอง ห่วงที่สามแทงด้านล่าง งานจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วปล่อย เราจะถักลายเหรียญลงไปในนี้ก่อน ถักลงไป สี่ตัวค่ะ ดับด้วยดับเบิลโคเชนะคะ สองดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอ สี่ถักดับเบิลโคเชทั้งหมดสี่ตัว พอสี่ตัวเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณดูโซ่นะคะ โซ่มันจะบิด ถ้าโซ่บิดตอนที่เชื่อมต่อมันจะเชื่อมไม่ได้ ถ้าโซ่มันไม่บิดแบบนี้นะคะ ถ้าเรียนอย่างนี้ถ้ามันไม่บิดคุณสามารถเชื่อมได้เลย พอคุณเชื่อมเสร็จปุ๊บเอามือมา จับทางนี้ค่ะ ตอน เนี้ย โซ่จะเริ่มบิดละเดี๋ยวเราจะหมุนกลับโดยที่ไม่ต้องหมุนชิ้นงานสองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่พอตัวที่สี่เสร็จแล้วนะคะ โซ่สี่ โซ่สี่ นับตรงนี้ไปค่ะ หนึ่งสอง สาม สี่ ถักซิงเกิลถ้าเราถักดับเบิลโคเชนะคะ ตรงลงไปในช่องโซ่เนี่ย เราระวัง แล้วก็เวลาเราถักโซ่ อย่าให้โซ่บิด เพราะถ้าโซ่บิด ตัวที่เป็นลายเหรียญ มันจะบิดไปบิดมาตรงโซ่ตรงนี้ค่ะ มันทำให้ไม่สวย ของพี่พี่จะขึ้นทั้งหมดเป็นฐานหกนะคะ หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า ดูตัวที่หกค่ะ โซ่เจ็ด โซ่ห้า แทงด้านบนนะคะ ตรงหลักที่หนึ่ง ดึงผ่าน แล้วเลื่อนห่วงค่ะ หนึ่ง สอง แทงด้านล่างตัวหนึ่ง แทงด้านล่างหัวเข็มเข้าหาตัวเรา แล้วดึงผ่าน โซ่จะเริ่มบิดนะคะ ถัก ดับเบิลโคเชต์ลงไป ตรงนี้เป็นตัวสุดท้ายมันจะลอยออกมา หนึ่งสองสาม สี่ ห้า ตัวนี้เป็นตัวที่หก ตัวที่สี่ ตัวที่ห้านับนะคะ หนึ่งสองสาม สี่ ห้า ห้าตัวแล้วค่ะ หก ตัวที่เจ็ด แปด แล้วก็9นับรวมกับตัวที่เราเริ่มต้น คุณดูโซ่มันบิดนะคะ วิธีที่จะให้มันคลาย ไม่ให้มันบิด วิธีแรกก็คือหมุนชิ้นงาน วิธีที่สองค่ะ เลื่อนห่วงขึ้นมา แล้วบิดเฉพาะตัวนี้ บิดหมุนกลับ ดูนะคะ มันจะหมุนลอด ลอดห่วงมา แล้วตัวโซ่มันจะคลายออกมาเหมือนเดิม วิธีถักแบบนี้ งานตรงนี้คุณจะไม่บิดไม่บิดนะคะ แล้วก็ถักต่ออีกเจ็ดตัว ตัวที่ห้า ตัวที่หก แล้วก็ตัวที่เจ็ดค่ะ แทงแบบนี้นะ แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน ดูโซ่คุณนะคะ โซ่บิดไหม หมุนกลับมา ถ้าโซ่บิดแบบนี้ไม่ได้นะคะ ถ้าโซ่บิดหมุนอีก หมุนให้โซ่มันคลายแล้วมันจะอยู่ด้านเดียวกัน แล้วคุณก็ถักลายเหรียญต่อ ตรงนี้เป็นโซ่แปด วิธีแทงตรงนี้ให้ระวังค่ะ ตรงจุดเชื่อมต่อ จุดแรกแทงแบบนี้็นผ่าน ตรงนี้ถักเจ็ดหลักค่ะ ตัวที่สี่ ที่ห้า ตัวที่หกแล้วก็ตัวที่เจ็ด นับรวมทั้งหมดจะได้สิบหกหลัก เวลาเชื่อมต่อตรงนี้ก็ระวังนะคะมันจะแทงแบบนี้นะฮะตรงนี้มันจะมีตัวตัวงานที่มันดันขึ้นมาอยู่ แทงค่ะ แล้วเราก็ดึงผ่าน เชื่อมต่อแบบนี้แล้วงานคุณจะไม่บิดค่ะ เสื้อตัวนี้นะคะ คลิปเต็มตามไปดูที่ YouTube ได้นะคะ ลิงก์พี่จะเอาลงไว้ค่ะ ลิงก์ YouTube ของพี่เมย์ ช่องพี่เมย์ชื่อ ช่อง YouTube นะคะเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะ ลอง ตามไปดู รหัสคลิปนะคะ mf062 คุณสามารถพิมพ์ค้นหาได้นะคะ ที่ YouTube หรือที่ Google ก็ได้ค่ะ ตามไปนะคะ เสื้อตัวนี้สวยค่ะ เป็นเสื้อลายเหรียญค่ะ ขอบคุณ ค่ะ